จุงกาสวัสดีครับ พูดภาษากุยกับพี่แดนนะครับ ภาษากุย ภาษากวยหรือภาษาสวยนะครับ เป็นภาษาเดียวกันนะครับ วันนี้เราจะมาฝึกพูดคำตรงข้ามนะครับ เป็นคำตรงข้ามกันอย่างตัวอย่างในหน้า แรกนี้ก็คือคำว่าเด็กภาษากุยก็จะพูดว่าก่อนแนน ก่อนแนน ตรงกันข้ามก็คือผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็จะพูดว่ากุยพืช กุยพืช นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เด็กจะตรงกับคำว่าผู้ใหญ่นะครับ เด็กผู้ใหญ่ เด็กก็จะพูดว่ากอนแนนกอนแนน ผู้ใหญ่ก็จะพูดว่ากุยพืชกุยพืชยาวตรงกับคำว่าสั้น ยาวก็จะพูดว่ารึงรึงสั้น ก็จะพูดว่าแกแกยาวรึงสั้นแกใหม่ตรงข้ามกับคำว่าเก่า ใหม่ก็จะพูดว่ากระไมกระไมเก่า ก็จะพูดว่าตี ตี ใหม่กะไม่เก่าตี ใกล้กับไกล ใกล้ก็จะพูดว่าจัลจัลไกลก็จะพูดว่ากระหายกระหายใกล้จัลไกลกระหาย บุญตรงข้ามกับคำว่าบาป บุญก็จะพูดว่าบุญ บุญ บาปก็จะพูดว่าเบียบเบียบ บุญ บุญ บาปเบียบ หอม ตรงข้ามกับคำว่าเหม็น หอมก็คือหอม หอม เหม็น เฉาะ เฉาะ สว่างตรงข้ามกับคำว่ามืด สว่างจะพูดว่า เบลียงเบลียง มืดก็มืด มืด สว่างเบลียง มืด มืด มืด หัวเราะตรงข้ามกับคำว่าร้องไห้ หัวเราะจะพูดว่ากระจัง กระจัง ร้องไห้ ก็จะพูดว่าเงียมเงียมหัวเราะกระจังร้องไห้เงียมตายตรงข้ามกับคำว่าฟื้น ตายก็จะพูดว่า และและ ฟื้นก็จะพูดว่ากระมองกระมอง ตายและ ฟื้นกระมองกระมอง แพ้ ตรงข้ามกับคำว่าชนะ แพ้ก็จะพูดว่าแพ้แพ้ ชนะก็จะพูดว่ากันนะกันนะ แพ้แพ้ชนะกันนะจบไปแล้วครับสำหรับคำตรงข้ามภาษากุยภาษากวยหรือภาษาสวยนะครับสำหรับเพื่อน ๆ ท่านใดที่ต้องการ ที่อยากจะมีส่วนร่วมหรือว่าให้เราเป็นส่วนร่วมในการเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการให้เราเผยแพร่อนุรักษ์ภาษากุยนะครับ ก็สามารถส่งคลิปสั้น ๆ หรือว่าคำบทสนทนาภาษากุยนะครับสามารถติดต่อมาทางที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับ สามารถติดต่อมาได้เลยสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สอนที่สอนต่อจากคลิปที่แล้วก็เป็นคำตรงข้ามอันนี้เป็นคลิปที่ 2 นะครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ จงกะ สวัสดีครับ